ในประเด็นที่1นนะครับมาดูว่าสถานศึกษามีบทบาทในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีสมรรถนะหรือคุณภาพในลักษณะใดบ้างนะครับ ตามเจตนารมณ์ของมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2558 นะครับ มุ่งผลิตบัณฑิต ให้มีความเหมาะสมกับพลวัตของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ และสามารถตอบโจทย์ของการผลิตที่ตรงกับความต้องการของภาคผู้ใช้บัณฑิตนะครับ และสอดคล้องตาม TQF หรือว่า Thailand Qualification Framework นะครับ โดยกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านก็คือว่าทุกหลักสูตรเนี่ยนักศึกษาที่จบออกไปต้องมีคุณลักษณะใน 5 ด้านดังต่อไปนี้นะครับด้านที่ 1 นะครับ ด้านคุณธรรมจริยธรรมนะครับ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสาขาที่เน้นการปฏิบัติ ต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยเพิ่มขึ้น นี่มาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับ ว่าสารศึกษาได้เตรียมความพร้อมบัณฑิต ในด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยมุ่งหวังให้เกิดอย่างไรบ้างนะครับ มุ่งหวังให้นักศึกษาหรือบัณฑิตที่จะจบเนี่ยมีความประพฤติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตอนเอง และสังคม สามารถปรับตนในวิถีชีวิต ที่มีความขัดแย้งทางค่านิยมได้ สามารถปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมอันดีนะครับ ประการที่2นะครับคุณลักษณะด้านความรู้ มุ่งหวังให้นักศึกษาหรือผู้เรียนนะครับ มีความสามารถในการเข้าใจนะครับ การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ การจำแนกข้อที่จริงทั้งในเชิงหลักการทฤษฎี องค์ความรู้ต่างๆ ในศาสตร์ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนในที่ตัวเองได้เลือก และมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญานะครับ มุ่งหวังให้นักศึกษานะครับมีความสามารถในการวิเคราะห์ สถานการณ์ และนำความรู้ที่ได้ศึกษาเรียนในศาสตร์ที่ตัวเองได้เลือกเนี่ยโดยนำความรู้หลักการทฤษฎีไปใช้ในการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์หรือปัญหาใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์นะครับประการที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบนะครับมุ่งหวังให้นักศึกษาหรือผู้เรียนเนี่ยมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับ มีความสามารถ ในการเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามได้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองนะครับต่อสังคมตามบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับรู้จักวางแผนในการทำงานนะครับและประการสุดท้ายด้านที่5นะครับมุ่งหวังให้บัณฑิตมีคุณลักษณะสามารถมีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ บัณฑิตสามารถที่จะมีความสามารถในการใช้ความหลักการหรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์หรือสิิมาใช้ในการทำงาน ใช้ในการเรียนนะครับใช้ในการสื่อสาร นะครับการพูดและการเขียน และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในเชิงโปรแกรมสำเร็จรูปตามหลักสูตรที่เรียน หรือโปรแกรมที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องในการทำงานได้ นี่ก็เป็นภาพรวมที่ว่าสถานศึกษามีการเตรียมความพร้อม และมุ่งหวังให้บัณฑิตที่จบในแต่ละหลักสูตร มีความสามารถใน 5 ด้านหรือว่า5คุณลักษณะ